รอบนี้ผมนำอะแดปเตอร์จากแบรนด์ ZMI มารีวิวให้กันได้ชม จะมีทั้งหมด 3 รุ่นนะครับ ซึ่งกำลังไฟก็จะแตกต่างกันไป แต่ก่อนอื่นครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ ZMI กันก่อนนะครับ หลายคนอาจจะเคยเห็นชื่อแบรนด์นี้มาก่อน แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของ ZMI นั้นเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ ZMI นั้น คือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัท Simi Corporation เป็นผู้ดำเนินการผลิตอุปกรณ์การชาร์จให้กับแบรนด์ชั้นนำ อย่างเสี่ยวมีที่ประกอบธุรกิจร่วมกับซีมีคอร์ปอเรชันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางด้านการชาร์จสำหรับซีมีคอร์ปอเรชันนั้นประกอบธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางการจัดจำหน่ายออกนอกประเทศถึง 100 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ ZMI และเสี่ยวมีจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการชาร์จสูงถึง 150 ล้านชิ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ZMI นะครับ ที่จะทำให้หลายคนนั้นรู้จักกับแบรนด์นี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสินค้าที่เราจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 รุ่นเป็นอะแดปเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับกำลังไฟ 20 วัตต์ 30 วัตต์และ 65 วัตต์นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับเป็น ZMI HA716 ขนาดกำลังไฟ 20 วัตต์นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี PD 3.0 สำหรับการดีไซน์ภายนอกนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับอะแดปเตอร์ของทาง Apple ดีไซน์เป็นสีขาวแล้วก็จะมีแบรนด์ ZMI ที่อยู่ตรงหน้านะครับตัวพอร์ตจะเป็นพอร์ต USB-C นะครับขาของปลั๊กนั้นจะเป็นขาแบบฟิกไว้นะครับไม่สามารถพับเก็บได้ หากเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของ Apple ที่มีกำลังไฟขนาด 20 วัตต์เท่ากันนะครับ ทาง Apple เนี่ยจำหน่ายอยู่ที่ 690 บาท แต่ ZMI นะครับจำหน่ายอยู่ที่ 299 บาท กำลังไฟเท่ากัน ขนาดเล็กกว่า แล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีเดียวกันนะครับผม ชาร์จได้เร็วเหมือนกันนะครับ แต่ที่สำคัญคือ ZMI HA716 ตัวนี้ มีการรับประกันให้ถึง 2 ปีนะครับ ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งและประกันมากกว่าถึง 1 ปีนะครับ ถือว่าเป็นตัวเลือกไปใช้งานร่วมกับ iPhone 12 ทุกรุ่น หรือว่า iPhone รุ่นเก่าก็ได้นะครับ ทั้ง iPhone 11 iPhone 10s iPhone 10r สามารถรองรับการชาร์จแบบเร็วอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถทำการชาร์จเร็วให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับ ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสามารถชาร์จ iPhone 11 และ iPhone 12 นั้นได้เร็ว จาก0ถึง50%จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที นะครับ ถ้าลองนำไปชาร์จกับ iPad Pro 11 นิ้ว จากแบตเตอรี่0ถึง100%นะครับ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2.9 ชั่วโมง ในอุปกรณ์ ชิ้นนี้ นะครับ มา พร้อม เทคโนโลยี การ ชาร์จขั้นสูง นะครับ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความเสถียร และก็ สม่ำเสมอ ป้องกันการรบกวนการทำงานจาก คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ป้องกัน กระแส ไฟฟ้า เกิน ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันความร้อนเกินมาตรฐานนะครับสำหรับแรงดันไฟนั้นสามารถรองรับได้ ในช่วง 1 0 0 ถึง 240โวลต์ นะครับ ตัววัสดุมีความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับการทดสอบนะครับ ผมลองนำอะแดปเตอร์ ZMI ตัวนี้ไปชาร์จร่วมกับ iPhone 12นะครับ ทั้งชาร์จผ่านสาย USB-C to Lightning แล้วก็ชาร์จผ่าน MagSafe ด้วยนะครับ ผมสามารถวัดกระแสที่จ่ายไฟจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ ที่ส่งผ่านไปยัง iPhone 12 นั้น ได้สูงสุดอยู่ราวๆ ประมาณ 19 วัตต์นะครับ นิ่ง ๆ อยู่ประมาณ 18 วัตต์ ราวนี้นะครับ ดังนั้นถ้าให้สรุปก็คืออะแดปเตอร์ตัวนี้กำลังไฟ สามารถที่จะทำให้ได้เต็มที่ตามสเปคที่เขากำหนดมานะครับอยู่ที่ไม่เกิน 20 วัตต์ เทียบเท่ากับอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับแต่ขนาดเล็กกว่าเบากว่า และก็ราคาถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่งนะครับ ต่อมาครับในรุ่นที่ 2 เป็น ZMI HA722 นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้กำลังไฟจะอยู่ที่ 30 วัตต์ ซึ่งมากกว่ารุ่นแรกนะครับ ดีไซน์จะมีความแตกต่างกันครับขาปลั๊กจะสามารถพับเก็บได้นะครับ น้ำหนักค่อนข้างเบามีขนาดเล็ก และมาพร้อมพอร์ตทั้งหมด 2 พอร์ตนะครับได้แก่พอร์ต USB-C 1 พอร์ตและพอร์ต USB-A อีก 1 พอร์ตนะครับกำลังไฟสูงสุดที่ตัวนี้สามารถให้ได้นะครับรวมกันจะอยู่ที่ 30 วัตต์การจ่ายไฟเป็นอย่างนี้ครับผม ในพอร์ต USB-C สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 30 วัตต์ถ้าเราทำการชาร์จเพียง 1 อุปกรณ์นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จ 2 อุปกรณ์พร้อมกันนะครับสพอร์ตพร้อมกันเลย อย่างเช่น พอร์ต USB-C เราชาร์จ iPhone และพอร์ต USB-A เรานำไปชาร์จ Apple Watch หรือว่าเอาไปชาร์จ iPhone อีกเครื่องหนึ่งก็ได้ครับการจ่ายไฟนะครับแต่ละพอร์ตจะจ่ายไฟออกมาสูงสุดที่ 15 วัตต์นะครับ ความสะดวกของอะแดปเตอร์ตัวนี้คือสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ 2 อุปกรณ์มีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบา ในส่วนการดีไซน์นะครับน่าจะมีตัวเลขกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอะแดปเตอร์รุ่นนี้มีกำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่ การดีไซน์นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่อนด้านบนนะครับจะเป็นผิวมัน ส่วนท่อนด้านล่างนั้น จะดีไซน์ให้เป็นผิวด้านนะครับผม หากเราลองเปรียบเทียบร่วมกับอะแดปเตอร์ของทางฝั่ง Apple ตัวนี้อะแดปเตอร์20 วัตต์ของ Apple นะครับผม ขนาดจะมีความใกล้เคียงกันครับ ในรุ่น 30 วัตต์ของ ZMI ตัวนี้นะครับ มีขนาดใหญ่กว่า แต่อย่างที่บอกครับ จะมาพร้อมพอร์ตทั้งหมด 2 พอร์ต ซึ่งสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้มากกว่านะครับ ชาร์จในเวลาเดียวกันได้ และในรุ่นนี้นะครับ จะจำหน่ายอยู่ที่ 399 บาทนะครับผม จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 100 บาทเมื่อเทียบกับตัว 20 วัตต์ แต่ได้พอร์ตการชาร์จถึง 2 พอร์ตนะครับ และเช่นกันครับ มาพร้อมการรับประกันถึง 2 ปี ในรุ่นสุดท้ายครับเป็น ZMI HA712 ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ขนาดค่อนข้างที่จะเล็กมาก แต่ว่าให้กำลังไฟสูงสุดถึง 65 วัตต์เลยนะครับ 65 วัตต์ถามว่าเอาไว้ชาร์จอะไร ถ้าใครใช้ MacBook Air ถ้าใครใช้ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้วนะครับ ก่อนอื่นผมเปรียบเทียบให้ชมกันระหว่างอะแดปเตอร์ของ MacBook Air ที่มีกำลังไฟ 30 วัตต์นะครับ ของ ZMI ตัว 65 วัตต์นี้ขนาดเล็กกว่า อย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหม ถ้าเรามองเปรียบเทียบกันในลักษณะนี้นะครับผม แล้วก็ถ้าใช้เป็นในรุ่น 60 วัตต์อะแดปเตอร์ที่ใช้ร่วมกับ MacBook Pro ขนาด 13 นิ้วนะครับ ตัวนี้ก็ยังเล็กกว่า แต่ว่ากำลังไฟนั้นได้สูงสุดถึง 65 วัตต์เลย ตัวนี้จะมาพร้อม USB-C 1พอร์ตนะครับ รองรับเทคโนโลยี Power Delivery 3.0 เช่นกันครับ ตัวขาปลั๊กนั้นสามารถพับเก็บได้เพิ่มความสะดวกในการเก็บรักษานะครับผม สำหรับประสิทธิภาพของกำลังไฟเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับ ผมนำตัวนี้ไปทดสอบร่วมกับ iPad Pro ปี 2020 ในรุ่น 11 นิ้วกำลังไฟสูงสุดเท่าที่รุ่นนี้รับได้นะครับ ก็ประมาณ 20ปปลายส่งกำลังไฟออกได้สูงสุดเลยครับ อ่ะยังไม่พอครับเพราะว่าไหนๆรุ่นนี้เนี่ยสามารถส่งกำลังไฟได้ถึง 65 วัตต์ ถ้าเราชาร์จอุปกรณ์ที่กินไฟน้อย มันก็เห็นได้แค่นั้น ดังนั้นครับผมก็เลยชาร์จร่วมกับ MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วครับซึ่ง MacBook Pro รุ่นนี้ รองรับกำลังไฟสูงสุดถึง 96 วัตต์นะครับ ดังนั้นผมนำอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับไปชาร์จร่วมกับ MacBook Pro 16 นิ้ว พบว่ากำลังไฟสูงสุดที่สามารถตรวจวัดได้นะครับจะอยู่ราวๆ 64 วัตต์กว่าๆ นะครับคิดเป็นตัวเลขง่ายๆ ก็คืออยู่ที่ 65 วัตต์นะครับ ดังนั้นอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับ ZMI HA712 กำลังไฟ 65 วัตต์ ตัวนี้ผมว่าการดีไซน์ออกมาเพื่ออุปกรณ์ฝั่ง โน้ตบุ๊กต่างๆนะครับที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จผ่าน USB-C นะครับกำลังไฟที่ระดับ 60 วัตต์สามารถซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับ และเรานำมาชาร์จพวกอุปกรณ์ iPhone ได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้ เพราะว่ากำลังไฟที่มากกว่า สามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ได้เหมือนกัน iPhone 12 นะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ประมาณ 23 วัตต์ไม่เกินนี้นะครับเราๆ23 กว่ากว่าไม่เกิน 24 ดังนั้นถ้าเรานำอะแดปเตอร์ 65 วัตต์ตัวนี้มาทำการชาร์จให้ iPhone 12 นะครับก็จะวิ่งเต็ม และถ้าสมมุติว่าเรานำไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ อย่าง iPad MacBook Air MacBook Pro ก็สามารถจ่ายไฟให้ได้เหมือนกัน สิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับ มันเล็กจริงๆนะ ถ้าใครอยากจะได้อะแดปเตอร์ที่กำลังไฟสูง ๆ แต่ขนาดของอะแดปเตอร์นั้นเล็ก สามารถมองดูตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับ และที่สำคัญราคาในการจัดจำหน่ายตัวนี้จะอยู่ที่ 599 บาทเท่านั้นนะครับ และมาพร้อมการรับประกัน 2 ปีเช่นกันนะครับผม และนอกจากหัวชาร์จทั้ง 3 รุ่นนะครับทาง ZMI เองก็ยังมีสาย USB-C to Lightning ที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 12 แล้วก็ iPhone รุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับนำไปชาร์จร่วมกับ iPad ที่ใช้พอร์ต Lightning ได้ด้วยนะครับ สายชาร์จเส้นนี้นะครับมาพร้อมการรับประกัน 2 ปี และได้มาตรฐาน MFI ด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้สายชาร์จสำรองอีกสักเส้นหนึ่งนะครับราคาไม่สูงมาก แต่ได้มาตรฐาน MFI จากทาง Apple นี่คืออีกรุ่นหนึ่งครับที่เราแนะนำนะครับในการเทสในรอบนี้ ผมก็ใช้สาย USB-C to Lightning ของ ZMI ตัวนี้แหละครับมาทำการเทสให้ทุกคนได้ชมนะครับผมสำหรับลิงก์การสั่งซื้อของอุปกรณ์ทั้ง 4 ตัวนะครับผมแนบไว้ในใต้คลิปตรงนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ใต้คลิป ครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะ และถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรานะครับ ไว้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอุปกรณ์อื่นให้ได้ชมกันอีกนะครับผม ในคลิปนี้ผมต้องไปเมื่อขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ